ความต้องการสารอาหารของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุควรได้รับสารอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ และแต่ละหมู่ให้หลากหลาย และเน้นการได้รับสารอาหารที่มักพบว่าขาดและก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ ซึ่งได้แก่โปรตีน แคลเซียม เหล็ก และใยอาหาร นอกจากนั้นยังต้องเรื่องรับประทานอาหาร ชนิดของอาหารเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่สมดุล หลีกเลี่ยงอาหารที่ได้รับพลังงานมากเกินไป เช่น เนื้อสัตว์ที่ติดมันอาหารประเภททอด ขนมหวานรวมถึงผลไม้ที่หวานจัด ความสำคัญของโภชนาการในวัยผู้สูงอายุ การพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ทันสมัย ส่งผลให้ประชากรมีอายุขัยที่ยืนยาวขึ้น คืออายุขัยเฉลี่ย 72 ปี โดยผู้ชายมีอายุขัยเฉลี่ย 68 ปี ส่วนผู้หญิงมีอายุขัยเฉลี่ย 75 ปีทำให้จำนวนประชากรในวัยผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และนำมาซึ่งปัญหาของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคที่ติดต่อเรื้อรัง เป็นปัญหาทางด้านโภชนาการ เป็นปัญหาหนึ่งที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ซึ่งการรับประทานอาหารและโภชนาการจะมีบทบาทสำคัญ ต่อการชะลอความเสื่อมตามอายุ โดยสารอาหารจะช่วยเสริมสร้างอวัยวะต่างๆของร่างกายทำให้อยู่ในสภาพที่สมดุล รวมทั้งบทบาทของสารอาหาร จะช่วยในการป้องกันและบรรเทาความเจ็บป่วย ภาวะทุพพภโภชนาการ พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ร้อยละ 33-5ภาวะทุพโภชนาการ พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ตั้งแต่ร้อยละ 33 ถึง 50โดยพบทั้งภาวะขาดสารอาหารและภาวะโภชนาการเกินค่ะ โดยภาวะการขาดสารอาหารพบได้ถึงร้อยละ44 ของผู้สูงอายุ ในอายุรกรรมในโรงพยาบาล และร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุ ทางศัลยกรรมในโรงพยาบาล ซึ่งภาวะทุพพโภชนาการส่งผลต่อพยากรโรค โดยส่งผลต่อโรครุนแรงเพิ่มขึ้น เกิดภาวะโรคแทรกซ้อน ภาวะการติดเชื้อสูง นำไปสู่ความล้มเหลวของการรักษา และส่งผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลทำให้เกิดอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้น ระยะเวลาที่ต้องอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลยาวนานขึ้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมีจำนวนที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น ดังนั้นการดูแลผู้สูงอายุให้มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีคุณภาพที่ดีขึ้น และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดค่ะ ในเรื่องปริมาณพลังงาน และสารอาหารที่ควรได้รับของผู้สูงอายุค่ะ ผู้สูงอายุมักไม่ค่อยรับประทานอาหารให้ครบทุกหมวดหมู่ หากแต่เลือกรับประทานอาหารที่รับประทานง่ายเคี้ยวง่าย เรื่องของการเบื่ออาหาร ไม่ค่อยอยากกินอาหาร หรือกินอาหารได้น้อยลง เป็นเรื่องที่สำคัญทำให้ร่างกายขาดวิตามินเกลือแร่ และสารอาหารต่างๆ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้ผู้สูงอายุได้รับสารอาหารที่เพียงพอ ตรงตามความต้องการของร่างกาย เพื่อช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอพลังงานและสารอาหารของผู้สูงอายุควรได้รับดังนี้ค่ะ ความต้องการพลังงานเมื่อผู้สูงอายุ มีอายุมากขึ้น ความต้องการพลังงานจะลดน้อยลง เนื่องจากอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เช่น หัวใจ ตับปอด ทำงานน้อยลง การทำงานของกล้ามเนื้อลดลง และความต้องการพลังงานลดลง ในระยะที่พักตัวลง หมายถึง พลังงานที่ร่างกายต้องการเพื่อทำงานของอวัยวะต่างๆ ในขณะที่ร่างกายได้พักผ่อน ขึ้นอยู่กับเพศอายุ ขนาดและส่วนประกอบของร่างกาย คณะกรรมการร่วม FAO หรือ WHO ได้แนะนำให้ลดพลังงานในอาหารลงร้อยละ 5 ของทุก 10 ปี ของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น จนถึงอายุ 59 ปี เมื่ออายุ 60 ถึง 69 ปี ให้ลดพลังงานลงร้อยละ10 และเมื่ออายุ 70 ปีขึ้นไป ให้ลดลงร้อยละ 20 กองโภชนาการได้แนะนำให้ผู้สูงอายุ ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีพลังงานน้อยลง ซึ่งสารอาหารส่วนใหญ่จะให้พลังงานสูง ได้แก่ โปรตีน ไขมันคาร์โบไฮเดรตอย่างเช่นของหวานหรืออาหาร ในปริมาณที่ลดลง เพราะฟันไม่ค่อยแข็งแรง พอที่จะเคี้ยวผักผลไม้ได้ นอกจากนี้ผู้สูงอายุบางคนรับประทานอาหารมาก เพื่อชดเชย กับการที่ไม่ได้รับการตอบสนองทางอารมณ์ในทางอื่น ผู้สูงอายุควรรับมาระวังเรื่องโรคอ้วน เพราะจะส่งผลให้เกิดโรคหลายอย่างตามมา เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดเป็นต้น ดังนั้น ควรรับประทานอาหารให้เพียงพอตรงตามความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน และถูกต้องตามหลักโภชนาการ และพยายามรักษาน้ำหนักตัวให้คงที่ไม่อ้วนหรือผอมจนเกินไปค่ะ ปริมาณพลังงานที่ผู้สูงอายุควรได้รับใน 1 วัน ตามที่สำนักโภชนาการระบุไว้ว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุ 50-59 ปี ปริมาณพลังงานที่เหมาะสม ผู้ชาย2,200กิโลแคลอรี่ผู้หญิง 1,550 กิโลแคลอรี่ ผู้สูงอายุ ที่มีอายุระหว่าง60-69 ปี ปริมาณพลังงานที่เหมาะสม ผู้ชาย2,000กิโลแคลอรี่ผู้หญิง1,450กิโลแคลอรี่ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ปริมาณพลังงานที่เหมาะสม ผู้ชาย 1,750 กิโลแคลอรี่ ผู้หญิง 1,250 กิโลแคลอรี่ค่ะ